ตอนนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเขียนเป้าหมาย ที่เราเรียกว่า smart goal หรือ goal setting ที่ smart นะคะ ซึ่งก็จะต้องมีองค์ประกอบ อันแรกก็คือจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงลงไปนะคะว่าเป้าหมายของเราที่เราอยากทำให้สำเร็จเนี่ยคืออะไร อย่างเช่น บางคนก็อาจจะอยากจะเรียนให้สำเร็จอย่างเงี้ยด้วยเกรดเฉลี่ย 3ขึ้นไปสมมุตินะคะ หรือเราอยากจะทำอาชีพอะไรก็ระบุอาชีพให้เฉพาะเจาะจงลงไปเลยว่านักบัญชีเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการเงินนะคะอยู่ธนาคารอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือให้เฉพาะเจาะจง ให้เป็นรูปธรรมชัดมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งดีมากเท่านั้นนะคะ ค่ะ แล้วก็จะต้องอเป้าหมายเนี่ยจะต้องสามารถที่จะวัดให้เป็นจริงได้นะคะที่เราวัดความสำเร็จที่เราสามารถที่จะตอบได้ว่าถึงตรงไหนแล้วที่เรียกว่าสำเร็จนะคะสมมติว่าเรื่องการเรียนที่เขาบอกว่า 3.00 อย่างเงี้ยก็คือสามารถวัดได้บอกได้แล้วว่า ก็คือต้องไปให้ถึงตรงนี้นะ ถึงจะเรียกว่าสำเร็จถึงจะเรียกว่าเป็นจริงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะต้อง measurable ได้นะคะอีกอันหนึ่งก็คือต้องอมีความเป็นไปได้ในการที่จะทำให้สำเร็จได้ค่ะไม่ใช่แบบว่าเพ้อฝัน แล้วก็ พอมาปฏิบัติจริง้ยมันทำไม่ได้ อันนี้เราเราไม่เรียกว่าเป็นการเขียนเป้าหมายที่เป็นจริงเป็นรูปธรรมนะคะมันเลื่อนลอยเกินไป อันนี้คือไม่สามารถทำได้จริงอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ควรจะเขียนออกมาแบบนั้นนะคะจะต้องแบบว่าอ่านดูแล้วว่าสามารถเป็นไปได้และทำได้จริง ภายใต้ศักยภาพความสามารถของเราที่มีอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอันหนึ่งก็คืออจะต้องเรียลลิสติกก็คือเนี่ยอย่างที่บอกนะคะอย่างมีเหตุมีผลนะเนาะว่ามันมันมันสามารถที่จะทำได้เป็นจริงได้ แล้วก็ตอบได้ว่าความสำเร็จคืออะไรนะคะในการ กรอบของการเขียนเป้าหมายตรงนี้นะคะ แล้วก็จะต้องมีตัวเวลากำกับด้วยว่าจะภายใต้เงื่อนเวลากี่วันกี่เดือน ปีไหนเราถึงจะบรรลุหรือไปให้ถึงความสำเร็จตามเป้าหมายที่เรา ตั้งไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะ อันนี้ก็คืออลองเขียนมาในในกรอบนี้นะคะ อาจจะมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวนะคะ ระยะสั้นก็อาจจะ 1 ปีนะคะหรือใน 6 เดือนข้างหน้า ระยะยาวนี่อาจจะ1เทอม3 เดือนนะคะหรือปีหน้าอะไรอย่างนี้ที่ยาวออกไปนะคะ สมมุติตัวอย่างนะคะก็มีของผู้เรียน ท่านหนึ่งนะคะเขาก็มีโกเซตติ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็เป็นสมาร์ทโกก็คือเป็นรูปธรรมชัดเจนตามเงื่อนไขที่บอกเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าจะต้องศึกษาให้จบขั้นปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศภายใน 4 ปี อันนี้ก็มีทามมิ่งแล้วใช่ไหมคะ ว่า 4 ปีนี้ต้องเรียนให้จบแล้วก็ มีความเฉพาะเจาะจงสเปคลงไปว่าบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะ แล้วก็ระดับขั้นปริญญาตรีอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็จะมีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะ มี realistic measurable ได้ออันนี้แหละ เป็นตัวอย่างของการเซตเป้าหมายของเรานะคะ หรือหรือเป้าหมายอีกอันนึงก็คือจะทำงานด้านการตลาด เพื่อหาประสบการณ์ 5 ปีอย่างเงี้ยหปีก็คือมีไทม์มีช่วงเวลาแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็สเปคสเปซิฟิกลงไปว่าประสบการณ์ด้านการตลาดเท่านั้นนะในงานตรงนี้นะคะ หรือเป้าหมายต่อไปอีกขั้นหนึ่งของเขาก็คือจะประกอบธุรกิจเสื้อผ้าส่งออก เมื่ออายุ 35 ปี แปลว่าพอเขาอายุ 35 ปีปั๊บ เขาจะต้องบรรลุถึงโก มีร้านเสื้อผ้า หรือมีธุรกิจเสื้อผ้าส่งออกของเขาเป็นของตัวเอง อันนี้ก็คือ specific แล้วก็มีความเป็นไปได้วัดได้ว่าเมื่ออายุ 35 นะเขาจะต้องไปสู่ ชีวิตตรงนี้แล้วนะคะ มันก็จะสอดคล้องไปด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะ อันนี้ก็คือวางแผนทั้งชีวิตแล้วก็ทั้งเรื่องของอาชีพด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะ หรือบางคนก็อาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาตนเอง อย่างเช่นจะฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้ได้ภายใน 1 ปีอย่างเงี้ยเขาก็จะต้อง เอามาแตกเป็นกิจกรรมเป็นภารกิจของเขาใน Action Plan ว่าจะฝึกภาษาอังกฤษที่ไหนอย่างไร เมื่อไหร่ วันละเท่าไหร่กี่ชั่วโมง เพื่อให้มีทักษะตรงนี้เพิ่มขึ้นภายใน 1 ปี ก็จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะ เพราะนั้นโกต่างๆเนี่ยถ้ามันชัดเจนปั๊บเนี่ยมันก็จะถูกคลี่ ออกมาเป็นตัวกิจกรรมย่อย ๆ ในการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเดือนช่วงปีช่วงวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เราก็จะได้แพลนออกไปได้อีกค่ะ